Oh. ติดหน้าชิดแล้วก็ไปอีกหน่อยรักใครสาวน้อยอีกหน่อยแล้วก็หายเมื่อยเพลียอยากบอกรักยังไม่กล้า อยู่คู่กันถึงว่านาทำงานหน้าแรงน้องจ้ามีแต่ข้าน้ำตาลขอแต่เพียงได้เห็นหน้าขอแต่เพียงได้เห็นหน้า อยากพี่ได้มาได้เห็นหน้าหายไปโตแต่ฉันก็จ้าเอากว่าเววังเทวาสวยงามหน้าเราหน้าฟ้ามันก็เกี่ยวคู่กันแต่ละรมาลอบคนดีอ้อมแขนของพี่เคยได้น้องกันขอแต่น้องของพี่เอาขอแต่น้องเป็นของพี่เอาฟังที่ Papa. with me. Thank you. คนเดียวจ้ะมาขออยู่นี่ขอ Whoop, Papa,